คิดถึงเกาแสดงหมดเชื่อคันนะ แรมโบ้แรมโบ้เหรอแรมโบ้เหรอ พี่ว่าต้องอาบน้ำเหรอคะกริดกริดอ่านว่าอะไรอะกริดอาบน้ำไหมแป๊บนึง อีกสักแป๊บนึง ขอบคุณค่ะอยากนอนวะรับปริญญาแล้วเหรอใช่สิแล้วแลมโบ้แบนมินได้ไงอะแลมโบ้ไหนอะใครอะ มินเหรอแอดมินได้ไงวะ ใครเนี่ย ไม่ไปอาบน้ำนอนเหรอ นอนก่อนค่อยตื่นมาอาบแลมโบ้ไหน คุณยีนเหรอ อ๋อ ยีนเหรอ ก็แลมโบ้ที่ฉันรู้จักมีอีกคนหนึ่งไง ฉันว่าคนนั้นเราเวลแบบเยอะๆเหมือนเธอ ยูพีนึกว่าแลมโบ้คำแบบนี้นอนไม่หลับหรอกนอนหลับหายละเลิกคันละ พรุ่งนี้หนูว่าจะไปงานรับปริญญาเพื่อน มาพี่อะพี่โกด หยุด หนูรู้สึกว่าเวลาหนูไปถ่ายรูปอย่างนั้นอะไม่สวยเลย โอ้โหดูความแก้มสิ ขอจีบได้ไหม หน้ากลม มันแบบ พอมันอยู่หลังกล้องปุ๊บอะมันไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วแบบมันไม่รู้ว่ามุมไหนสวยไง พี่จะเอาผ้าปิดตา ถ่ายแบบ อะไรอะสวย อะไรอะพี่นุยคือโคตรกลมจะเลิกยิ้มละแต่แบบหน้าตึง โอ้ย หนูง่วงหนูอยากนอน จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพชรบูรณ์ขี่จากไหนไปไหนคะจากไหนไปเพชรบูรณ์อย่าไปเกาะเกะอย่าไปเกะลอคะพี่แซม กรุงเทพจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์เนี่ยนะเอาขี่พี่ฉลามคุกกี้เกาอีกแล้วคนสวนคันอะเกิดไม่ทัน กรุงเทพ พูดดังๆหนูพูดหนูพูดเบาเหรอคะทำไมไม่เห็นเตือนกันเลยอะก่อนหน้านี้ที่ดูอะใช่กินเหล้าชุดหนึ่งแล้วก็ขี่กับถามจริง นัดสาวไว้แบบไม่เบาครับ ได้ยินอยู่นะ ไม่เบา เห็นไหมเห็นไหมพี่ต้องเพิ่มเสียง ไอ้ละหังไอ้นัดละหังสวยไหมใครอ่ะมุมท็อปสองใครอ่ะพี่ลุงท็อปสอง ไม่เห็นมีเลย มีเพื่อนสนิทชวนไปสวยตลอดเลยอออยากรอนผมเป็นอะ่ะหนูอยากลงแล้วละเดี๋ยวนี้คือ มีรางสังหรณ์ว่าต้องมันถ้าไปกับคนนี้ ถ้าไปกับหนูล่ะ นัดสิหัดสิ ไม่หัดก็ไม่เป็น ก็หนูเคยลองทำแล้วแบบ มันมันแบบมันยุ่งยากมันต้องแบบอย่างนี้ม้วนออกม้วนเข้า ช่อนี้แบบนี้ อย่างนี้อย่างนี้มันดูยากอ่ะ อันนี้คือ อันนี้คือมันมันเหมือนแบบม้วนมวนไปเหอะอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่ปาวาน อันนี้มันเหมือนแบบมวน ๆ ไปงั้นงั้นเฮ้ยเมื่อวานหนูไม่ได้มาหนูขอโทษนะ เมื่อวานหนูเหนื่อยมาก เมื่อวานหนูเมื่อวานอะหนูตื่นตั้งแต่ตีตีสองอะไรเงี้ยแล้วก็จนถึงแบบหกโมงถ้าหนูถ้าหนูมาอะไรอีกหนูคงนอนอีกทีก็คือหนูไม่ได้นอนยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแค่นี้ก็สวยแล้ว หนูก็เลยไม่มาอ๋อ พี่ไม่ใช่ว่า โลมา พี่โลมา โลมา โลมา โลมา พี่เป็นรูมท็อปหนึ่งห้องหนูนะ พี่เฮนรี่พี่เป็นอะไรกับ พี่เป็นอะไรกับเขาเหรอคะแบบพี่เป็นแค่นัก ช่างตากล้องให้เขาหรือว่าพี่เป็นญาติเขาเลยอะฮะ พี่โลมาใช่ไหมคะ ไหนหนูบอกจบแล้ว หนูจบแล้วไง หนูเรียนจบแล้ว หนูรับปริญญา เหมือนจะเป็นพื้นเลยอะพี่เป็นอะไรกับมันธนาเหรอ เป็นพี่ชาย หรือเป็นพี่ชายแท้ๆหรือว่าพี่ชายลูกพี่ลูกน้อง หรือว่าคนรู้จักหรือว่าอะไรอยากรู้อะถามได้ไหมอะพี่ยิ่งเป็นคนแบบไม่บอกข้อมูลอะไรเลย แค่นี้เองบอกกันเถอะบ้านเดียวกันถือว่าคนบ้านเดียวกันไปอาบน้ำเป็นพี่แสดงว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมคะ เป็นลูกพี่ลูกน้อง ถูกไหมซาคิฟิโนแดงพี่เอ็มสวัสดีค่ะ ผมรักนะครับ รักใครคะ ขอบคุณค่ะพี่เอ็ม หน้าดื้อ ได้ดื้อทำหน้าดื้อได้ดื้อมาก พี่โลมาพี่เปลี่ยนชื่อเหรอคะใช่ไหม นี่ไม่ใช่คนดื้อนะ เหมียวเป็นลูกสาวของม้า อ๋อ ก็คือลูกพี่ลูกน้องนะดีเจ้าอ่ะดีเจ้า ผมก็รัก แสดงว่าพี่ก็คือแบบถ้าถ้าหนูเป็นหมิวเนี่ยลูกชายป้าอย่างงี้ปะใช่ไหมคะ ลูกชายป้า พี่มีแฟนยังเนี่ยหืมพี่มีแฟนหรือยัง พี่อยู่ขอนแก่นเหรอคะ เป็นคนสวยที่ดื้อไม่ดื้อหนูไม่ดื้อหนูหนูชื่ออะไร หนูชื่อจีค่ะ พี่วาน หัวเราะ ล่าสุดจีบหนุ่มแล้วเอ้าแค่ถามว่ามีแฟนหรือยังไม่ยังไม่ได้มีคำว่าจีบ สักนิดแค่ถามว่ามีแฟนหรือยัง เป็นคนดื้อที่ดื้อ ทำไงน่าจะเล็กก่อนนี้วะ ยังจริง พี่อายุเท่าไหร่คะพี่พี่โลมา พี่เมื่อวานพี่ก็เข้ามาดูหนูพี่ไม่รู้จักชื่อหนูหรอกค่ะ แฟน พี่แฟนแย่ก็แย่งได้ไม่ต้องถามหรอกหืมจะจีบอเดรู้ไหมค่ะ แค่ถามว่ามีแฟนหรือยังอะไรเงี้ย พี่อายุเท่าไหร่อะ พี่เฮนรี่หนงว่างจังหนงว่างแบบไม่ไหวแล้วอะโอ้เพิ่งสามสิบนาที ขอจีบได้ไหม ผมปวดหัว พี่เรียนจบแล้วไม่ใช่หรอ เรียนจบแล้วค่ะ หาอะไรเล่าไหม ันนี้หนูไปถ่ายนอกรอบมา ถ้าหนูปล่อยปุ๊บก็คือผมฟูเลยนะ เพราะฉะนั้นมัดต่ำดีกว่า หนูอ้วนจังพีเอ็ม รับปริญญาไงหนูรับปริญญา มีใครมาไหมเอ่ยยี่สิบเอ็ดรับที่มหาสารคาม วันที่ยี่สิบเอ็ด น่ารักไหม พอแบบมาตัด ได้สระบ้างเปล่าไม่สระเขาไม่ให้สระไปไม่เป็น นั่งรถมาไงมอไหนมอสารคามค่ะ อายุยี่สิบสามผมจะไปยี่สิบเอ็ดผมก็จะไปจริงจริงเหรอ ไม่ได้มาสารคามใช่ไหมยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ พี่ตรี แต่เป็นเดือนหน้าโอเค หนูก็จะไปวันที่หกเดือนหน้า คณะอะไร มอสารคามคนสวยเยอะใช่ไหม คณะ คณะ สาธารณสุข มอใหม่หรือมอเก่ามอเก่าสิ รับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติบอลอเรียกอีนิ้งง่วงจังทำไมง่างจังวะอืม ดีครับทุกพี่นนท์ไปด้วย หนูอยาก นอนแล้วอะหนูอยากไปนอนแล้ว พี่โลมา พี่หนึ่งหกแปด พี่เก้า พี่จิน พี่จินอะเข้ามาดูหนูทุกวันเลย แต่แบบไม่พิมพ์ ฉันเป็นใครวะดีค่ะ พี่วินพี่ยูนิคอนอ้าวมันมีโลมาสองโลมาเหรอ มันมีโลมาสองโลมาเหรอคะอืมนี่ไง ที่โรมานี่ไง แล้วก็โรมานี้ทำไมส่งพร้อมกันเลยอ่ะ คนเดียวกันปะเนี่ย สวัสดีครับ เสียคินอย่าลืมอาบน้ำก่อนนอนต้องไปกินร้านไหนอ่ะซองยุทธน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดในโลกทองยุทธ ตำนาน ตำนานยกเตาเหรอ ใช่ไหมใช่้ไหมมันยกทุกเตาเลยตำนานยกเตา น้ำไม่อาบเอามัน มันหนาวอยู่เหงื่อหนูไม่ออกเลยวันเนี้ย ทุกคน ทุกคนเคยแบบ เคยแบบ เป็นฟิลแบบ อะไรปะนั่งแดกหมูท้ายอยู่ เจ้าของร้านมายกเตาออก เพื่อนหนูมันเคยไปกินร้านหนึ่งว้าอยู่แถวมอตอนนั้นแล้วแบบแดกๆอยู่เนี้ย เจ้าของมายกเตาออกอะไปยงีบไปยงีบก็หมายให้นั่นจะไปข้างนอกนี่ จะไปข้างนอกไหน ไม่ได้จะไปข้างนอกซะหน่อยทำไมอะอายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบสามกินไปเยอะเหรอ เหมือนกับอะไรวะทำไมทำไมเขายกออกมาตอนนั้นนึกว่าเราไม่กินแล้วเขาบอกว่าเขานึกว่าเราไม่กินแล้วคอนเกตนะคะ ขอบคุณนะคะ ยี่สิบวันเกิดหนู พรุ่งนี้นี่ คืนนี้นี่ เที่ยงคืนนี้นี่ ข้ออ้างเขาอะไม่อยากให้เรากินต่อหรอเขาก็เลยยก ไม่มีคนนั่งหรอ ไม่นะ มีคนนั่งอยู่นะ เหมือนกับเราก็นั่งฝอยฝอยกันนี่สิเหมือนนั่งเว้ากัน อยู่ก็ไปยกออกอยู่ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ขอให้ไปรับแบบสบายๆและเรียบร้อย ขอบคุณนะคะพี่พรชัยทำไมน่ารักจัง หนูได้ยินคำถามนี้มาทุกวันเลยหนูก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงทำไมน่ารักจัง สภาพ หน้าด่ากันหน่อยใช่ไหม มีแฟนยังยังค่ะ อยู่ๆมายกออกฟาดข้อมือเลยเนาะโอ้ยเหนื่อยอ่ะ อยากนอนแล้วอ่ะ อยากไปแล้วอ่ะ หนูไปแล้วนะ พี่โลมาขอบคุณค่ะ ทำไมมีสองโลมาใช่โลมาเดียวกันไหม ที่แท้ก็เกี่ยวกับยี่สิบ see you นี่เดี๋ยวหลังรับปริญญาหนูจะกลับไปตั้งใจไลฟ์ตั้งใจไลฟ์แบบไลฟ์เช้าไลฟ์เย็นอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยตั้งใจเลย เพราะว่าหนูย้ายที่อยู่บ่อย เฮ้ไปพักผ่อน ผมจำรหัสยุคเก่า ใช่คนเดียวกันไหมอ่ะโลมาใช่ไหมคะ ใช่คนเดียวกันใช่ไหม บุยบุยกลับจากรอบอก เอาก็ครับ เอ้าหรอ อยู่เดียวกันหรอคะโอ้หวัดดีค่ะ โอ้ยไม่ไหวแล้วหนูแบบจะล่วงให้ได้ ไปแล้วนะทุกคน หนูแบบบ่ได้บ่ได้ไปซื้ออะไรกินละฉันเพิ่งไปกินอันนั้นมา ไปกินไปกิน เขาเรียกว่าอะไร ไปกินก๋วยเตี๋ยว กระเตี๋ยวพักผ่อนค่ะ ฝันดีค่ะ พี่โรมาขอบคุณนะคะอู้ไปไม่ครบอีกแล้วได้กี่ สี่สิบเอ็ดนาทียี่สิบนาทีแต่แบบบ่าไหวชอบเสียงนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้ เราคำวยพรเป็นเงินเท่านั้น หายสาบสูญเอาเถอะไม่ครบสักเดือนไม่ตายหรอกเฝ้าตังกระโดนคิดว่ารับแล้วสนุกงานแต่งมั้งว่าสั้นานงยังานว่าสิลงไล่ดนดนเบิงมือนี่สิได้แบบ พอสิได้แบบห้าดาวสิบดาวน้ำขาโบสินะจากความเหนื่อยก็จะ ทำให้พี่ปิงนั้นประสบผลสำเร็จนะคะ เรื่องการเงินคุณยังต้องรอคำตอบที่ยังจ่ายไม่ครบ จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ ดวงดาวโชคลาภจะมีลุ้นเป็นระยะ มีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวย เบิ่งดวงไงไอ้เนโดย แต่มันมีค่าครูได้ ต้องเสียค่าครูได้ การเงินเอาไม่ใช่อ่านแล้ว ความรัก สิ่งใดที่ไม่ดีโดนเอาเปรียบทั้งทางจิตใจจะหายไป แต่ปี66นี้คุณจะสบายใจมากขึ้น คุณจะเจอความรักเจอสิ่งที่ดีขึ้น หลังจากเดือนมีนาคมแล้วเป็นต้นไป หลังสำหรับคนที่มีแฟนแล้ว คุณจะลงตัวในเรื่องการได้อยู่ด้วยกันมีความมั่นคงสวัสดีค่ะพี่ทีทีทีไม่ใช่ละ มีแต่แก้มนิ่มๆเอาฝ่ามือฟาดได้เนาะเรื่องสุขภาพนั่นไงงานแต่ง หลังจากมีนาคมไปนะคะ มีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกัน มีความสุขมั่นคงสำหรับคนมีแฟนนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนั้นดวงเราจะดีขึ้น มีหมอ มียาที่ดี มีการรักษาที่ดี ส่วนเลขมงคลจะเป็นเลขที่ เลขสอง จะเป็นเลขที่เหมาะสม เป็นเลขแห่งความราบรื่น ช่วยในเรื่องเมตตาสองสี่สี่สองใครบอกมา อะไร หนูบอกแล้ว ถ้ามันแม่นพี่ต้องไปเสียค่าครู ตบจูบโอ้ยตาย ตายย้านเนาะฉันอยาก ร้องไห้อยากขอโทษที่ทำไม่ได้ที่วาดไว้ด้วยกันจากที่ฉัน ต้องฝันคนเดียว อะไรพี่ปิงจะแต่งงานแล้วหรอ พี่ชายเราจะแต่งงานแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซาบซึ้งจนน้ำตาจะไหลลวคุยไว้ว่า เดือนสามเดือนสี่จะไป มีโอกาสจะได้อยู่ด้วยกันด้วย เปล่าอ๋อฉันจำได้เสมอเอาเอาเอาเอาเอา ออกจะไปเที่ยวลาวเฉยๆแต่ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอยู่แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่ ที่วางไว้ด้วยกัน ไปแล้วต้องเอาสิฮึเอาอะไรนะ พี่ปิ๊งแอบร้าย เราต้องเราต้องพาเที่ยวแอบตายหน้าเรา อ่านราศีสิงห์ดีกว่าราศีหนูเอง อย่าร้องไห้อยากให้เธอจำได้เนื่ยโปรดรักรู้เอาแล้วแล้วคน คนนั้นเขาเกิดราศีอะไรล่ะพี่เขาเกิดเดือนอะไร ไม่ดูให้เขาหรอ เดือนสิบอะไรอะตุนหรือเปล่ามันมันมีวันที่ด้วยนะถ้าวันที่น้อยกว่าสิบหกลงมาเนี่ยอาจจะเป็น อาจจะเป็นกัน ตุนหรือกัน มีสองอย่าง วันที่เท่าไหร่โซเย่สวัสดี Looking u 到南。 ภาพรวมของราศีสิงห์สิงห์เป็นปีที่ใช้พละกำลังและศักยภาพภายในค่อนข้างสูง ใช้ความสงบความเคลื่อนไหว มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเยือกเย็น จะนำพาความสำเร็จชีวิตใหม่โชคลาภการมองเห็นโลกในแง่ดีมีความสนุกสนานแรงบันดาลใจและอื่มเอ็มใจ เรียงระบา เรียงระนาบ เข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอน จงน้อมรับและอย่า ลืมเผื่อแผ่บารมีสู่คนรอบข้างด้วย สาธุไซเป่าวิไซไซที่สุด นับเป็นช่วงแห่งการริเริ่มที่สมบูรณ์แบบการเรียนการงานแรงบันดาลใจใหม่ๆ จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่รู้ตัวรวมทั้งความสุข ความสำเร็จโดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสารรค์ความสามัคคีกับเพื่อนงาน ร่วมงานยอดเยี่ยมในทุกๆ ที่คุณจะโดดเด่นมาก อุ้ยทำไมมันดีจังวะ ที่สิบกุมภาแป๊บหนึ่งนะ เป็นปีที่ต้องบริหารจัดการการเงินอย่างสุด เพราะสภาพคล่องการเงินค่อนข้างตึง หาทุกวิธีเพื่อจัดการระบบระเบียบทางการเงินใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามในโซกลากด้านอื่นนั้นทางสถาน สถานภาพคุณ มีความโดดเด่นมีความสุขสมหวังสมปรารถนาซื่อเสียงเกียรติยศโชคลาภคุณจะได้มากได้น้อยสุดขึ้นแต่กำลังบุญที่สั่งสมมาด้านสุขภาพระวังในเรื่องของลำไส้ นิดๆโรคปวดหลัง ปวดกระดูกอีเหี้ยปวดอยู่พอดีเลย รวมถึงการป่วยด้วยโรคเครียดภาวะของการนอนไม่หลับ เป็นอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้า มีแรงบันดาลใจในการจะพัันมาขึ้น เรื่องรักปีนี้ค่อนข้างจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามพอตัวสำหรับคนที่โสดเปลี่ยนไปด้วยความสุขสว่างอาจจะมีรักและพบเจออะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ามาไา่าม่ไมา่ไม่ไมา่ไม่ไม่ไม่่ไมไม่าม่ไม่ไม่ไมไม่ามไมไม่ไมาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ ความสุขเอ็มสมใจสมหวังและความรักทุกประการคิดอ่านต่อยอดชีวิตเพื่อให้พัฒนาเป็นทางที่ดี สวดอะไร สีเสริมดวงแดงเหลืองชมพู สิกัน นะคะ พี่ ปิงของเขาคือราศีกัน ภาพรวมของราศีกันจะเป็น จ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะก่อนน่ารักอ่ะน่ารักขอบคุณมาก ค่ะขอบคุณนะ สินซาหรอสินซาสวัสดี จ้าสวัสดีทุกคนนะ หนาวบ่หนาวแหงนะจ๊ะ อยู่ที่บ้านนีหนาวเองจ้า หนาวแหงนะ ไม่กล้าจอดไม่กล้าออกจากไฟเลยนะ วันดีจ้าอาปาาย้อนชอนย้อนชอนไม่ชอนไม่สตัว หนาวใจ หายใจเป็นใช่จ้า อยู่ที่นี่หนาวมากนะ หายใจแล้วก็เป็นนี่เลยอยู่บ้านเพื่อนเป็นยังไงวะครับสวัสดีจ้าพี่ฉันสวัสดีจ้าสวัสดีนะสวัสดีที่เข้ามานะ ใช่หวัดดีนะทำไรอยู่อ่ะทำไมโดนโดนจังเลยไม่เห็นหน้าเลยอ่ะขอบคุณนะ ขอบคุณมากนะหวัดดีจ้าหวัดดีทุกคนนะหวัดดีทุกคนที่เข้ามานะจ๊ะเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะหวัดดีจ้า นื้ nhớ น h o n h อ cho nên số lên số tư nữa มินวัสดีจ้าวัสดีทุกคนเลยนะ ใครเข้ามาทักทายหน่อยนะเล็กสูวัสดีจ้าวัสดีนะจ้าเมกัสี มองเมกัสีเนื้อชอ nó xong nó chẳng để lúc chị bỏ có lo liệu <laughs> lo chị thật thầy cực tiêu nên cô nó nhớ so nhớ so nó nhớ so nít so nít so tu có yêu mà ơ ờ, yêu mà tới lon để nó chỉ bỏ ở bên lửa nó chỉ bỏ có liều nhớ so bao nhiêu nhớ so nó nhớ so nít so nít so tu ยวจองน้ำแข็งวัสดีจ้า วัสดีทุกคนนะมีกระสีกระวดฉีนะเอาไปรู้เนาะในปลอดตาของเราก็ปลอดตาเนี่ยนะชยชินชินี่วันดีจ้าดาพอเตรียมมากูตื้อกูตื้อเจ้าก็รอนเดนี่ตื้อเจ้าก็รอนเดชิมา cú nhỏ lấy số tư lo khứ giờ chỉ bỏ có lo đi nha nó giờ có bỏng bề nè chỉ bỏ liền nhau, giờ chứ để thầu chỉ bỏ đi giờ có bỏng bề của chị chứ là giờ thì nó chán chứ mà xong gặp chỉ bỏ có lo thì nè là ờ, mà đi cha nhớ cho nhớ cho nên cho nên cho từ ui khó khổ ná khó khổ biết tiệt nam ná nhớ xong nào ở nhớ xong ờ lo về chị nó nói hầu chị cá một có đây nhỉ <laughs> giờ trời này khỏi chú nó chị cá một chỗ mua lời tức tao một chỗ mua tết ná này nhớ xong nhớ xong nào ý có bỏ bỏ tổ bê hù chanh nào kể chị báo vợ à, tổ chanh này nhớ khỏi tư mà nữa, 我应该说，我操呢，我操，nó dày nó lọ nhớ sâu nó à. nhớ sâu ờ, nhớ sâu nữa à. thì tôi tranh nó nhớ nhớ của tôi à cứ chỉ bảo nhà bao cái tía cái chỉ cứ chỉ bảo em trời đòn đòn nhau nó nè chỉ c ล o tao là lấy để ยต ị chỉ t a ย b u ต g อ h ư nó là chỉ b อ l i ề ก í ย tao c ่ i lấy ห ừ n อ g ก็เหรอสองลูผ้าของเงินสองลูผ้าของทานให้ข้าพเจ้า อ๋อจานโอนาชินอกตอลิจานาเชฟก็ได้ดูเนาะมันสีกนดอหังเลยนะสีดอหังเลยนะ โอ้อย่าดูบ้านของเราเหรอ ได้นะ จะให้ดูนะแต่บ้านของเราอะ่ะเฮ้เนื้อชงเนื้อชงนะ มันนี่ชอบเปรนลูกเจนี่ใช่เหรอชีเปรนลูกเจตุชิจงเนี่ยใช่เหรออันนี้นะ เป็นบ้านของเราจ้า มันไม่สวยนะ ยังทำไม่สำเร็จเลยว่า ban tụi ní thảm án đây đồn lại nà nhớ cho nhớ cho nó nhớ cho nữ lo lên tàu nếu nó nếu nó lên tàu thâu là xứ họ <laughs> lo nếu nó lên tàu thâu xứ có phải nó lên mà xong cơ ờ, có món ờ. <laughs> lo nhớ cho lo sai béo chè nè anh đi bên bánh không lao nè บ้านอันนี้จะทำมาโดนแล้วนะสิบปลายปีแล้วค่ะ ตัวนี้นะบ้านหลังนี้ทำมาได้สิบปลายปีแล้วจ้าตัวนี้จะเป็นเงินครัวนะตัวนี้จะเป็นเงินครัวค่ะ แต่ว่าเราไม่ได้แต่งกินอยู่ที่นี่จ้าเราจะแต่งกินอยู่ที่นู่นนะพออยู่พอมาอยู่ที่อยู่ที่เงินครัวนี่ถ้าว่าเราจุกไฟอยู่ที่นี่แล้วเงินจะเป็นสีดำเนาะไม่ไม่เข้าใจว่าจะพูดยังไงอะเทไม่สวยนะ nhớ cho còn bây giờ bé khỏi chơi bé tuần rồi tay đi bé bé cho đây nè trong đi nó sợ bé nhỏ cho nhẹ lên ní xưa nó bé nhớ trong đi nó sợ hỏi cho nó bé cho cho nó giờ cũng nhẹ cho xưa xưa của chó họ muốn cho tụi nó chỉ cứ giờ bé luôn nam bán nhỏ bé luôn nam bán rồi nó nam bán xong nó giả lên nó ơi nó thì thế liền rong li cha lo yo yu lu chế chỉ mua ý nhà đã chi rong cha yu lu chế à ừ nhớ không? nè cứ lấy coi, yu lu sao chế chế trong cậu giả li cứ cá xía đôi nhá ờ họ nói chế yo bé lu cô cháu ở bé cơ cơ o yo cơ o á cái đó gì mà Lily nói chế bé tôi mất cho bảy ta liền Lily nói chế mất cho một thằng đấy ตัวอ่อนนอละ ตัวมันจะจีบออย่าจะจ้องเอมูตตาเอสัจจอนได้ใช้นะใช่ไหมไปอย่าเอาจะจ้องเอาอย่าเตียนี้ตัวเจ ตัวนอกซื้อมาไหลชาเลียวตัวจะตัวเลยเตามาอย่านี่ปนนอกเลือกแปลงอ่ะ นี่ปนนอกฉันยงอ่ะนะให้เราคนสวยวัดดีจ้าวัดดีนะจ้าวัดดีนะ nhớ so bây giờ ở nhớ là nó rất chống liều nó mua đã đây ta là nó liều <laughs> mua đã đây là nó ta liều nó thầu gì đã các sai cũ sao chỉ muốn đi sai chỉ muốn đi sai lúc trẻ sai cũ sao hay nó nó đi nhớ tập lấy ta liền đi chia sai mà nó cho lẽ họ cổ tu giờ gì nè cô tu giờ gì nè con nhà <laughs> ờ tôi tôi giờ tôi giờ gì đó tôi giờ gì em mua bút thịt té ở việt nam bé mới cho nhu này nhỏ nhỏ tít té là có một món cho nó nè chị cho một bút tít té một món cho nhau thao tờ hồ lũng quá nè cho cuối này tay sơ à giờ gì chi nhỏ <laughs> ดังไหนชอบดาวชีให้บัดีจ้า ดีบุบัดดีจ้าโยชงโยชงนะโยชงโยชงัวเนี้ยขอบคุณจ้า ขอบคุณที่กดหัวใจมานะ ครับพออุ้ยกับเพราบัดีจ้าบดดีทุกคนนะ ฮาจังมัวยูเทียโยลิเจยังลิเจโอจานอให้ขอตามาสับดีจังข้าวเล็กเข้าวสามช้อนพันนี้กัดไหม ไม่กัด แค่แบบแตะๆสกิดสกิดหน่อยๆ จะได้ไม่เหงาเพราะว่ามีก็เหงาก็กินผลไม้มีก็เหงาไม่มีก็เหงา ก็เขียนว่าอะเพราะว่าต้องลดจริงๆอันนี้หวัดดีค่ะ เวลก้าหวัดดีค่ะ พี่วพี่อาสามแปดหวัดดีค่ะ พี่อาอ้วงชื่ออะไร เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะลองดูไหมล่ะ อืม ลองแล้วมนูเรืองอันนี้พันธกรติปไหมใช่ใช่ใช่แหละใช่ปวดหัวมากไม่ไหวแล้วไปละ คอ๋อลืมเอ๊พี่เหนียวเรือยี่สิบสองสวัสดีค่ะ เข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะเามอยู่หอ็ตรงนั้นเียเออไม่เห็นมีเลยรองเท้าเจ๊ก็ยี่ห้อ่เห็นรอเ้าเมาฮิโปอ่ะ เอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ป่ะ ได้ มารับ มารับไปเลี้ยงด้วยนะ แต่ต้องเล่นด้วยกันตลอด 24 ชั่วโมงนะเหงาแล้ว27สวัสดีค่ะ รู้อ่ะเออก็เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรจะคุยทำไมอ่ะชซิกกระดอสวัสดีค่ะชิกกระดาชิกกระดออยางน้อยมันอาจจะปวดหัวแหละเพราะเมื่อวานเัานวมันปวดหัวเราจะบ้านหนักเปล่าเมื่อคืนพี่โจกินข้าวหรือยังมึงอะไรนะก็ปวดหัวของกูทุกวันนะแฟนก็ปวดกูยังมาเลยข้าวแรมอ่ะปวดแบบว่าปวดวันนี้แล้วตื่นมาร้อยยังปวดอยู่ นี่เนี่ยไม่ไหว ชอบแบบปวดวันนี้แล้ว ตื่นเช้ามาก็ปวดนะมาปวดทุกวันตอนนั้นสิ เอ้าเห็นไหมอ๋อ ยังไม่กิน กินที่หลังเหรอ ไม่หิวเหรอพี่โจมาแมวของเนยเนยมาดีค่ะมาแล้วกันแบบนี้ค่ะ ถึงเวลาแล้วเหรออืมทุกคนเข้าหมดกระซิบไป จะอยู่ในหมดกระซิบกันแล้วนะ อ้าเขามาถึงเรื่องงานเขาถามเจ๊หรอว่ากระซิบไหม